Psych to Go เป็นองค์กรสื่อดิจิทัลที่สร้างความรู้ทางสุขภาพจิต โดยนำเสนอหัวข้อทางจิตวิทยาแบบย่อยง่ายและใกล้ตัว ช่วยแชร์กับคนที่ควรรู้ด้วยนะคะ คุณรู้จักหรือสงสัยว่าใครกำลังทรมานกับโรคซึมเศร้าหรือเปล่า เป็นคนในครอบครัวหรือเพื่อนสนิท ถ้าอย่างนั้นถ้าคุณไม่ทราบว่าจะพูดคุยยังไง ไม่เขาแย่ลง เราทำวิดีโอนี้เรื่องสิ่งควรเลี่ยง เมื่อคุยกับคนเป็นโรคซึมเศร้า หวังว่ามันจะช่วยคุณ และถ้ามันช่วยคุณได้ ช่วยแชร์ให้เราด้วย ขอบคุณค่ะ บางครั้งคำพูดที่ปาถนาดีอาจถูกเข้าใจผิดว่าเป็นการทำร้ายหรือการละเลย ฉะนั้นมันสำคัญที่คุณต้องทราบวิธีระวังคำพูด และนี่คือ 5 สิ่งที่คุณต้องไม่พูดกับคนที่เป็นโรคซึมเศร้า 1. เธอไม่พยายามมากพอ ไม่ คุณบางคนอาจรู้สึกว่า นี่มันก็ชัดเจนอยู่แล้ว แต่หลายคนรู้สึกผิดที่จะพูดแบบนี้กับคนที่เป็นโรคซึมเศร้า การบอกพวกเขาว่าเธอต้องพยายามมากกว่านี้ จะได้ดีขึ้น หรือเพราะเธอไม่ได้ทำสิ่งนี้หรือสิ่งนั้นมากพอไงทำให้เขาท้อแล้วรู้สึกว่าคุณไม่เข้าใจว่าจริงๆมันหนักแค่ไหน ที่เป็นโรคซึมเศร้า คุณอาจเชื่อว่าความสุขเลือกได้ แต่กับโรคซึมเศร้า ไม่ใช่แน่นอน บางครั้งเพราะสิ่งที่คนเราควบคุมไม่ได้ อย่างพันธุกรรม ประสบการณ์เลวร้าย หรือสารเคมีในสมองไม่สมดุล ฉะนั้นต้องแน่ใจว่าคุณไม่ได้โทษเขาในสิ่งเหล่านี้ 2. เธอคิดไปเอง นี่มักเป็นความผิดพลาดที่หลายๆคนทำเมื่อพยายามปลอบคนที่เป็นโรคซึมเศร้า เราอาจมองไม่เห็นว่าความเจ็บป่วยทางจิต จริง และรุนแรงไม่แพ้ความเจ็บป่วยทางกาย บางครั้ง หนักกว่าด้วยซ้ำ เพราะภาพหลบๆของโรคทางจิต ที่จริง หนังสือชื่อ โรคซึมเศร้า โรคที่ถูกเข้าใจผิด เขียนโดยดรเลสลี่ลิมในปี 2008 แสดงว่า โรคซึมเศร้าเป็นโรคที่ถูกเข้าใจผิดมากที่สุด โรคซึมเศร้าต่างจากอาการเศร้าเป็นครั้งคราว ที่คุณอาจรู้สึกในเวลายากลำบาก มันไม่ใช่แค่การผ่านชีวิตขึ้นๆ ลงๆ ธรรมดา คนที่ทรมานกับโรคซึมเศร้า มักรู้สึกลำบากที่จะลุกจากเตียง กิน นอนหรือทำอะไรที่น่าจะทำ ฉะนั้นคุณไม่ควรบอกเขาว่า เขาแค่ตอบโต้มากเกินไป หรือทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ 3. เธอไม่เห็นมีเรื่องต้องเศร้าเลย อีกสิ่งที่คนมักเข้าใจผิดกับโรคซึมเศร้าคือ มันต้องมีสาเหตุสิ ที่จริงจากการศึกษาในปี 1998 โดยอิงกรามมิรันดาและเซโกใครก็มีโรคซึมเศร้าได้ ไม่ว่าจะดังรวยหรือประสบความสำเร็จแค่ไหน เมื่อคุณบอกคนเป็นโรคซึมเศร้าว่าเขาไม่ควรเป็นเพราะเขาไม่มีเหตุผลที่ต้องเป็น คุณอาจดูไร้ความรู้สึกและขาดความเห็นใจ แม้ความตั้งใจคุณคือเตือนให้เขาเห็นสิ่งดีๆ ที่มีในชีวิตและเหตุผลทั้งหมดที่ควรมีความสุข แต่มันไม่ใช่วิธีที่ดี เพราะคุณจะทำให้เขารู้สึกอากตันยูแทน 4. ฉันว่าเธอก็ดูปกติดี เธอดูไม่เหมือนคนเป็นโรคซึมเศร้าเลย หรือเธอก็ดูปกติดีนี่อาจดูเหมือนเป็นคำชมสำหรับคุณ แต่กับคนเป็นโรคซึมเศร้า อาจเหมือนคุณคิดว่า ความรู้สึกหรือความทรมานของเขาไม่จริง การพูดแบบนี้อาจทำให้เขารู้สึกแย่ที่ไว้ใจคุณแต่แรก และกัดกร่อนความไว้ใจต่อคุณ ทำให้เขาตั้งกำแพงแทนที่จะเปิดเผยมากขึ้น 5. ฉันรู้ เธอรู้สึกยังไง เมื่อคุณพูดแบบนี้ คุณมักพยายามสื่อสารความเห็นใจหรือเข้าใจ แต่กับคนเป็นโรคซึมเศร้า มันอาจดูไม่ใส่ใจหรือคุกคาม เว้นแต่คุณถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้า โดยผู้มีใบอนุญาต คุณไม่มีทางทราบว่าอีกฝ่ายรู้สึกอย่างไร หรือเจออะไรอยู่ อย่าแนะนำอะไรที่ทำให้ความทุกข์ของเขาดูเล็กน้อยอย่าง โรคซึมเศร้าหายได้ โดยแค่ออกกำลังกาย หรือนอน ชาคาโมไมล์หรือเพื่อนใหม่ และงานอดิเรก มันต้องใช้ความทุ่มเท การทำงานหนัก การดึงตัวเองกลับมา และความเข้มแข็งภายใน บอกให้เรารู้ในคอมเมนต์ถ้ามีคนในชีวิตคุณเป็นโรคซึมเศร้า มีใครอยู่กับเขาไหมกอดเขาสักครั้ง หรือฟังเขาร้องไห้ ช่วยให้เขาเห็นความหวัง เห็นว่าอะไรอะไรดีขึ้นได้ ให้เขารู้ว่าคุณห่วงใย และเขาไม่ได้มีตัวคนเดียว คุณอาจไม่เข้าใจทั้งหมด ไม่รู้จะพูดอะไร แต่มันมีความหมายมาก ถ้าเขารู้ว่าคุณห่วงใย ถ้าคุณรู้จักใครที่ต้องการการปรึกษาออนไลน์ เราร่วมมือกับ iShare การปรึกษาออนไลน์ในราคาจับต้องได้ คุณใช้บริการได้เขาพยายามปรับปรุงเงื่อนไขการให้บริการอยู่เสมอลิงก์อยู่ในคำอธิบายด้านล่าง คุณคิดยังไงเกี่ยวกับประเด็นนี้ เราพลาดอะไรไปบ้างไหม บอกเราได้ในคอมเมนต์ด้านล่าง กรุณากดติดตามสำหรับเนื้อหาเพิ่มเติม อย่าลืมกดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้คนที่น่าจะได้ประโยชน์และอย่างที่เคย ขอบคุณมากค่ะที่ติดตาม